เ็มเรื่องมาเล่าแล้วกัน เดี๋ยวทีนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากอะถ้าแค่ทำความรู้จักกันเฉยๆ แต่ว่าก็คุยกันได้ตามสบายนะชิวๆโอเคปะโอเค งั้นวันนี้ใครจะเริ่มเป็นคนแรก อ่าถ้างั้นเริ่มพี่นิ้งเลย คือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเครียดมานานมาก จะเริ่มเล่าแล้วนะคะ เริ่มีอยู่ว่าหลังจากนั้นเราก็ตื่นขึ้นมาพอเพื่อนปลุกมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง แล้วก็มักจะเป็นเฉพาะตอนที่ฝันในโรงเรียน เป็นเหตุการณ์เดิมๆ คนเดิม ๆ ตอนนี้เราเริ่มกลัวมาก ๆ แล้วร่างกายก็เริ่มซุดโทรมลง ก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนได้รู้ เผื่อจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดี แนะนำเะเฮ้ย มีเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอ มากไปเปล่า เออ นิ้งเราว่าแบบ แกอาจจะคิดมากไปอ่ะ เพราะว่าความฝันเราก็มันมาจากจิตใต้สำนึกของเราอ่ะ คือแกอาจจะคิดมากไปก็ได้นะ มันคืออะไรอ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะไม่เงอะไรเนี่ย ไม่ดังหรอรหัสห้องปะใช่หรอวะ เหมือนไม่ใช่รหัสห้องนะ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถมันต้องมีอักษรดิ นี่มันมีแต่ตัวเลขอ่ะ มีทศนิยมด้วย ามหาให้เจอสิ ทำไมต้องตามหาให้เจอวะ ถ้าไม่เจอมันจะเป็นไงวะนั่นสินะครับ หรือว่าที่นี่จะถูกลักพาตัวไป มึงจะพูดอย่างนั้นดิใจคอไม่ดี เฮ้ยนี่หัดใหม่ดูดิสิเมื่อกินน้องเอามาให้อ่ะรู้ว่ามาจากไหน D14 ตามหาให้เจอสิ พี่แปมข้างล่างมีเลขอะไรด้วยหรือเปล่า เออว่ะแปดสองเจ็ดหกแปดจุดหนึ่งสามเฮ้ย เลขอะไรอ่ะเลขข้างล่างเหมือนกันเลย แต่ข้อความเปลี่ยนไป เออว่ะ เหมือนกันจริงด้วยอ่ะ 8นาฬิกาประจำการคนล่องผ่านทุกวันไปคืออะไรวะใช่ละต้องครบทุกชาติทุกวัน8ปโมงตรงสาธงต้องรีบไปสาธงเดี๋ยว แล้วที่14อ่ะคืออะไร ไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เอ้ยปะเฮ้ยแต่ฝนมันตกนะ แล้วเราจะไปกันยังไง เฮ้ยเดี๋ยวผมไปเอง ฮ้ยมาดูนี่เร็ว อะไรหรออเนี่ยเลิกเรียนเจอกันนะ ตามหาให้เจอสิ ดีหนึ่งสี่นั่นเหรอ อ๋อ หรือหมายถึงเดลสิบสี่เก้าแล้วตัวดีอ่ะ มันเหมือนกับที่ตรงเกียร์เลย มันต้องใช่แน่ๆเลิกเรียนหรอ อีกห้านาทีก็จะเลิกเรียนแล้วนะเว้ย งั้นเรารออยู่ที่นี่ไหม อาจจะเจอผู้ต้องสงสัยก็ได้ นี่ก็สามโมงสิบห้าแล้วอะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย หรือว่าเราเดาอะไรผิดไปวะ สามโมงสามโมงโอ้สามนาฬิกาหรือหมายถึงที่ของนาฬิกาเฮ้ยริวแล้วแกไปเจอคำใบ้จากตรงไหนวะ เจออยู่ตรงหน้าแถวข้างเสาธงอ่ะ หาแถวนี้ก่อนไหมเผื่ออาจจะเจอเบาะแสเหมือนเบาะแสสามเออ ไป ทุกคนคะ มีข้อความของพี่นิ้งส่งเข้าในกลุ่มไลน์ค่ะ อะไรอะเออแล้วมันบอกว่าไงอ่ะ ให้เวลา 15 นาที ถ้าไม่อยากเสียเพื่อนทั้งสองไปจริงๆ อย่าบอกนะ ว่าที่พี่เบสหายไปก็เพราะเรื่องนี้อ่ะ ับถอยหลัง 14 นาทีตรงท้ายด้วยเลข 82768.13ตรงท้ายแบบนี้อีกแล้วอ่ะ ทุกคนครับ ผ่านว่า เราต้องรีบช่วยกันหาแล้วค่ะ ไป ไปอีกรอบ ไม่เจออะไรเลยว่ะ ไม่เจออะไรวะ ทาย8 2 7 6 8 1 3 ถูก จะปล่อยตัวหนึ่งในสองคนนี้ออกมา แม่งเอ้ย แล้วเรามาแก้รหัสกันเถอะหมดเวลา 8 2 7 6 8 1 3